สวัสดีครับสำหรับหัวข้อนี้จะพูดถึงเทคโนโลยีที่จะลดความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือ EMR หรือ Electronic Medical Record ครับอย่างที่เราทราบไป้นะครับ เทคโนโลยีหลักๆมีอยู่ 3 เทคโนโลยีคือ CPOE Clinical Decision Support และ Electronic Medical Record ที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนสั่งใช้ยาและคัดลอกคำสั่งใช้ยาครับ สำหรับ Electronic Medical Record หรือ EMR นี้นะครับ เป็นระบบฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ที่จัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะครับ ทั้งประวัติ รายการยาที่ใช้ผลการวินิจฉัย ผลการตรวจทั้งทางจากห้องปฏิบัติการ ทางการถ่ายภาพรังสีนะครับ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ระบบฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลนะครับ จะเปิดให้กับบุคลากรสุขภาพทุกคนเลยนะครับ ที่เกี่ยวข้องนะครับ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เห็นภาพ เห็นข้อมูล โดยรวมของผู้ป่วยทุกด้านและเห็นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยต่อไปเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องครับ ระบบฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะเป็นช่องทาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างบุคลากรสุขภาพ เนื่องจากว่า การตัดสินใจ ผลการตรวจ ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพทุกคน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยนี้ จะได้รับการบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล จัดเก็บไว้อย่างต่อเนื่อง สามารถจะเรียกดูย้อนหลังเห็นภาพรวมในการดูแลผู้ป่วยได้ง่ายครับ ข้อจำกัด หรือข้อควรคำนึงของการใช้ EMR นะครับ เนื่องจากว่าระบบ EMR เป็นระบบที่ต้องทำงานร่วมกัน เก็บข้อมูลร่วมกันนะครับ เก็บผลของการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ของบุคลากรหลายฝ่ายนะครับดังนั้นทุกๆ คนจะต้องให้ความสำคัญนะครับ และมีมาตรฐานในการบันทึกข้อมูล เพื่อข้อมูลที่ที่บันทึกเนี่ยถูกนำไปใช้งานได้อย่างเข้าใจและเป็นประโยชน์ ชัดเจนครับ ระบบฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลนี้ เป็นข้อมูลของผู้ป่วย ณสถานบริการสุขภาพแห่งเดียว หากผู้ป่วยใช้บริการหลายสถานบริการสุขภาพนะครับ ข้อมูลผู้ป่วยก็จะอยู่กระจัดกระจายหลายที่ ก็จะมียังไม่ครบถ้วนฉะนั้นสิ่งที่บุคลากรสุขภาพ คุณหมอ เภสัชพยาบาล และบุคลากรอื่นๆนี้จะเห็นก็เฉพาะสำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย เป็นการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ณสถานบริการของตนครับ จากของ EMR นี้ ในระยะต่อไปมีการพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลหลายสถานพยาบาล ที่เราเรียกว่า EHR หรือ Electronic Health Record ซึ่งในบทต่อๆไปจะกล่าวถึงนะครับ